One, two, three, four. ก็สบายดีนี่ไม่เห็นเธอเศร้าใจ เหมือนที่ดูในหนังไม่มีเธอก็สบาย วดหัวคอยใจเรื่อยไป ตัวเองไปวันวันว่าไม่มีเธออยู่ไว้ บอกตัวเองไปวันวัน ว่าแค่นี้สบาย แต่ใจข้างในยังคิดถึงยังไม่ลืมเธอได้เลยสักวันและใจี้ยังคงอ้างหวังว่าสักวันเธอจะกลับ แสดงบทบาทสมมุติเหมือนคนน่ารมดีต่อหน้าที่ใครฉันต้องมีความสุขยิ้มหูรอดีใจข้างในไม่เคย รู้สึกดี ตัวเองไปวันวันว่าไม่มีเธออยู่ไว้ ค่นี้สบายแต่ใจข้างในยังคิด งไม่ลืมแต่ความทรงจำทุกๆเรื่องราวยังคงคิด